สวัสดีครับ สวัสดีครับน้องเจ๊กนะครับ วันนี้เราก็อยู่กับน้องเจ๊กนะครับ เนื่องจากวันนี้พี่โจป่วยนะครับ เดี๋ยววันนี้น้องเจ๊กนะครับ จะมาพ่นทรายรุ่น TX 28นะครับเป็นเครื่องดูดและพ่นกลับในเครื่องเดียวกันนะครับ วันนี้นะครับเราจะลองกับตัวนี่นะครับ ก็คือเป็นตัวเหล็กนะครับที่ขึ้นสนิมนะครับ ถ้าเกิดว่า ลูกค้านะครับมีเหล็กจำนวนเยอะๆนะครับ ที่มันเป็นในลักษณะนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้เครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานลอกสีงานกัดสนิมนะครับในเบื้องต้นนะครับ ผมจะให้น้องเก๊กนะครับ ลองเลยนะครับ วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับน้องเก๊กต่อเลยนะครับครับ วันนี้นะครับเราจะใช้กับตัวปั๊มลมของไทเกอร์ขนาดแรงดัน 10 บาร์150 ลิตรนะครับ และ เครื่องรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้กับตัวปั๊มลมนะครับ ตั้งแต่ขนาด 8 บาร์ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับ มีตัวปั๊มลมขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับ หรือเล็กกว่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งดีนะครับ อันนี้ต่อลมเรียบร้อยแล้วเนาะครับแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นทรายนี่นะครับ ตัวนี้เป็นทรายแก้วนะครับ ซึ่ง ก่อนหน้านี้เรามีใช้เป็นทรายก่อสร้างทรายซิลิคอนนะครับวันนี้เราจะลองกับตัวทรายแก้วดูนะครับว่าใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับที่ที่เคยใช้แบบไหนนะครับ ลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับ เพราะว่ามันก็จะได้เป็นแบบหลาย ๆ แนวนะครับ อันนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ วิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ นี่นะครับ เปิดฝาใส่ทรายต่อลมนะครับยิงได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับ ตัวนี้ก็ใส่ทรายเนี่ยได้ประมาณ 10 ลิตร15ลิตรนะครับนี่นะครับ แค่นี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีตัวฟิลเตอร์มีมอเตอร์ ตัวเครื่อง ดูดฝุ่นนะครับ สามารถที่จะพ่นไปแล้วดูดกลับนะครับ โอเคนะครับ ต่อเสร็จแล้วนะครับ เปิดเครื่องเลยครับนะครับ เปิดลมยังนะครับ อันนี้นะครับตัวตัวนี้จะเป็นแปลงครอบนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ยิงแล้วดูดกลับนะครับ ลักษณะการที่เราใช้งานนะครับนี่ครับ ถ้าเกิดว่าชิ้นงานนะครับ มันเป็นค่อนข้างที่จะพื้นเรียบนะครับ เพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับ เหมาะกับตัวที่เวลายิงเนี่ยมันต้องยิงกับพื้นเรียบทั่วไป ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นงานในลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรายิงออกมาแล้วนะครับ พอมันเกยกันแบบนี้ ก็จะทำ ให้ทรายที่เราจะดูดกลับเนี่ยมันกระจายออกไปนะครับ ลักษณะการยิงนะครับครอบลงแบบนี้นะครับ อันนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวน้องเจ๊กอ่ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ลองลองพ่นไปครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับ เพราะว่าตัวความแรงนะครับตัวความแรงมัน ไม่ได้อยู่ที่เรากดตัวนี้แรงหรือเบานะครับมันอยู่ที่ ตัวตัวนี้นะครับตัวตัวไกตัวนี้นะครับ กดในลักษณะนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับลองดู ันนี้เวิร์กไหมอ๋อพ่นง่ายครับพ่นง่ายได้งานเร็วนะครับ ครับ แล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยเวลาที่เราพ่นเนี่ยมันจะออกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตัวแปรงครอบอ่ะ ครับ ครับ อันนี้เราต้องแจ้งกับลูกค้าไว้นิดนึง เพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมันก็จะเหมาะกับตัวพื้นเรียบนะครับ เหมาะเลยถ้าเกิดกับงานพื้นเรียบ ถ้าเกิดว่าเป็นพวกงานที่ มันต้องเข้ามุมอะไรพวกนี้มันก็จะมีทรายออกบ้างนะครับ แต่ว่าก็ออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ใช้แล้วลองแล้วได้งานเร็วเวิร์กนะครับ แล้วก็ราคารุ่นนี้บอกเลยนะครับว่าไม่แพงนะครับ แล้วก็ใช้งานได้สะดวก หากท่านที่สนใจนะครับจะสอบถามข้อมูลก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ 096 935 9907 นะครับ สนใจสั่งซื้อ ก็สามารถที่จะลงชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับ ลงมาที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกก็ได้นะครับ วันนี้นะครับผมกับน้องเจ๊กนะครับ ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe หรือกดสั่นกระดิ่งนะครับ ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะครับ เรามีคลิปดีๆ นะครับเอามาให้ดูตลอดนะครับ เครื่องมือของเราเยอะแยะนะครับ หรือท่านที่ต้องการที่จะมาลองงานที่ บริษัทก็มาได้เลยเอาชิ้นงานมาลองได้เลยนะครับนะครับ เครื่องมือทุกอย่างเรามีให้ลองนะครับ วันนี้ต้องขอ